สวัสดีครับผู้เรียน วันนี้อาจารย์ชัชพลทรงสุนทรวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว และการโรงแรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ก็จะมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ ในรายวิชาการท่องเที่ยวชุมชนนั้นก็มีสาระที่น่าสนใจอยู่หลายประเด็นครับเป็นต้นว่าในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลักษณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยว รูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความสำคัญของการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การวางแผนด้านการท่องเที่ยวชุมชนรวมไปถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับและประเด็นต่างๆ เหล่านี้มีข้อปลีกย่อยต่างๆ ที่น่าสนใจ จากนี้ขอเชิญผู้เรียนได้ติดตามฟังและรับความรู้ไปเลยครับ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกบุกรุกทำลาย เกิดความเสื่อมโทรม และเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น ประชาชนจึงเกิดความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วก็หันมาสนใจกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันมากขึ้น แล้วก็มีความต้องการให้การท่องเที่ยวทุกรูปแบบเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ ความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมายถึงการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สามารถรักษาเอกลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด สามารถตอบสนองความต้องการ หรือสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้คนในท้องถิ่นครับเรามาพูดถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันบ้างนะครับ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้นมีความสำคัญหลายด้านทีเดียว อย่างแรกก็คือมีความสำคัญในด้านจิตวิทยา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวรูปแบบนี้ช่วยรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนครับ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับ ขนมธรรมเนียมประเพณีก็ได้รับการอนุรักษ์และก็ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ได้รับการเอาใจใส่ดูแล เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป ทีนี้เรามาพูดถึงเป้าหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกันบ้างนะครับ ก็มีเป้าหมายอย่างน้อยๆ4ประการด้วยกันประการแรกก็คือจะต้องคงความดั้งเดิมของธรรมชาติ และวัฒนธรรมไว้ให้ได้มากที่สุด โดยที่ต้องนึกเสมอว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น เรานำมาใช้เป็นการยืมมาจากอนาคตนะครับ ดังนั้นก็จะต้องรักษาไว้ให้ลูกหลานใช้ในสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่ครับ อย่างที่ 2 ก็คือ การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้น จะต้องกระทำเท่าที่เป็นไปได้นะฮะไม่ทำลายทรัพยากรจนเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ประการต่อมานะครับประการที่ 3 ก็คือ การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ต้องให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม จะต้องไม่บดบัง หรือทำลายทัศนียภาพให้เสียไป ประการที่4นะฮะก็คือมุ่งรักษาความปลอดภัยทั้งตัวทรัพยากรการท่องเที่ยว แล้วก็นักท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กันครับ